thank you ไปเป็นวิธีการสร้างคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษนะครับ วิธีที่ 4 วิธีนี้เรียกว่า borrowing borrowing borrow ก็แปลว่ายืม ดังนั้นวิธีนี้ก็คือการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษยืมภาษาต่างประเทศมาใช้เยอะมาก ภาษาไทยเราเองก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาต่างชาติเข้ามามีอิทธิพล และใช้กันจนกลายเป็นภาษาไทยเยอะมาก ส่วนมากนะครับ การการยืมเนี้ยเกิดมาจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมนะครับ ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยืมคำศัพท์มาจากภาษาละติน ภาษากรีกนะ บางส่วนก็ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ เป็นต้น ตัวอย่างเช่นภาษาอิตาเลียนก็มีนะครับ อย่างภาษาอิตาเลียนที่ใช้ในภาษาอังกฤษชื่อว่าพาสต้ารู้จักกันดีนะพาสต้า อย่างกาแฟก็เอสเปรสโซ่อย่างเงี้ยนะฮะเปียโนซเนริโอพวกนี้เป็นภาษาอิตาเลียนหมดเลยนะครับที่ภาษาอังกฤษเอามาใช้นะครับ มาจากภาษาฝรั่งเศส เช่นคำว่า restaurant restaurant นะครับคำคำนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าพัตคารนะฮะ resume นะฮะประวัติย่ออันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน village ที่แปลว่าหมู่บ้าน ก็มาจากภาษาฝรั่งเศส fiancé ที่แปลว่าคู่มั่นก็มาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน ทีนี้มาจากภาษาอาหรับบ้าง ภาษาอังกฤษยืมภาษาอาหรับอะไรมาบ้าง เช่นคำว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่แปลว่าเหล้าเนี่ยนะฮะหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับแล้วคำว่า algebra algebra ที่เป็น สาขาคณิตศาสตร์อันหนึ่งนะฮะ คือ algebra เหมือนกันนี่เป็นภาษาอาหรับ ภาษาโปรตุเกสก็มีนะครับนะรู้จักกันดีด้วย คือคำว่า banana banana ที่แปลว่ากล้วยที่จริงมาจากภาษาโปรตุเกสนะอังกฤษยืมมาใช้ marmalade อีกนะฮะ marmalade marmalade กับพวกแยมผิวส้มเนี่ยนะฮะภาษาไปจากภาษาเยอรมันก็มีนะฮะภาษาอังกฤษยืมมาใช้คือคำว่า kindergarten kindergarten ที่แปลว่า รงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนเด็ก เล็ก เนี่ยนะฮะ มาจากภาษากรีกเช่น คำว่าเทเลโฟน ใครจะไปรู้ว่าเทเลโฟนที่พูดเราทุกวันเนี่ย จริง ๆ มาจากภาษากรีกนะฮะเทเลโฟน encyclopedia mathematics นะพวกนี้มาจากภาษากรีกมาจากภาษาสเปน เช่นคำว่า mosquito mosquito ที่แปลว่ายุง gorilla gorilla ก็คือ ลิงกอริลลา มาจากภาษาญี่ปุ่นมีไหม มี ญี่ปุ่นเอามาใช้ เออภาษาอังกฤษยืมมาใช้จนกลายเป็นภาษาอังกฤษไป เช่น karaoke karaoke tsunami tsunami พวกนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ เป็นต้นนะครับ ครับ ต่อไปเป็นวิธีที่ 5 แล้วนะครับ เขาเรียกว่า clipping clipping วิชาเออวิธีนี้นะครับ เป็นวิธีการสร้างคำโดยการตัดหรือคลิป ส่วนหนึ่งของคำออกไปอาจจะเป็นตัดส่วนหน้าหรือตัดส่วนท้ายของคำก็ได้ หรือบางคำอาจจะตัดออกทั้งส่วนหน้าและส่วนท้ายหรือแต่ส่วนกลางไว้นะฮะการได้คำศัพท์ใหม่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย ถ้าจะตัดส่วนหน้าออก เราเรียกกันว่า front clipping ก็จะได้ศัพท์ใหม่ เช่นตัวอย่างเช่น airplane airplane ที่แปลว่าเครื่องบินเนี่ย ก็จะตัดคำว่า air ทิ้งหรือคำว่า plane the plane telephone เที่ยวโทรศัพท์เอาไปเอามาตัดเทเลออกไปซะหรือแต่คำว่าโฟนอย่างนี้เป็นตัวนี้ตัดส่วนหน้านะครับแต่ถ้าตัดส่วนท้ายออกที่เราเรียกกันว่า back clipping back clipping ก็คืออตัดออกไปแล้วก็ได้สับใหม่ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสับใหม่ เช่นคำว่า advertisement advertisement ตัดเยอะมากนะครับ ตัดตั้งแต่ advertisement ตรงนั้นส่วนนั้นออกไปหมดเหลือแต่ ad อย่างเดียว ก็มีความหมายใช้กันทั่วไปแปลว่าโฆษณาเหมือนกัน ad ad นะฮะ advertisement หรือแต่ ad gymnasium ก็จะกลายเป็นคำว่า gym เฉยๆ I go to the gym คำเต็มก็คือ gymnasium ก็คือโรงจิม taxi cab taxi cab ตัด cab ออกเหลือแต่ taxi บางครั้งตัด taxi เหลือแต่ cab นะฮะ ก็มีความหมายแปลว่ารถแท็กซี่เหมือนกัน information information แปลว่าข้อมูล บางครั้งตัด ส่วนท้ายออกไปเหลือแต่อินโฟอินโฟเฉยๆ หรือบางคำก็ตัดทั้งหัวทั้งหางคือทั้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังเหลือแต่ตรงกลางไว้ เขาเรียกว่า front and back clipping ศัพท์ที่เรารู้จักกันดีที่มีการตัดอย่างนี้ออกไปคือคำว่า influenza influenza คำคำนี้ที่แปลว่าไข้หวัดใหญ่ influenza ตัด in ออกซะ ตัด enza ออกซะเหลือแต่ flu อย่างเดียว the flu the flu คำเต็มคือ influenza ก็แปลว่าไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นวิธีการสร้างคำวิธีการที่6นะครับวิธีการนี้เรียกว่า blending blending มาจากคำว่า blend ที่แปลว่าผสมปนเปกันนะครับวิธีการนี้คล้ายกับคำสนธิในภาษาไทยนะครับ ก็คือการเอานำเอาคำสองคำหรือมากกว่า 2 คำมาเชื่อมกันหรือสนธิเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นคำว่าคำว่า motel sorry นะฮะตัวอย่างคำว่า motel ก็ได้มาจากคำว่า motor motor motorcycle เนี่ยนะฮะ บวกคำว่า hotel รวมกันกลายเป็น motel นะ Spanglish Spanglish ศัพท์ใหม่ บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะ Spanglish มาจากคำว่า Spanish บวกกับ English คืออะไรหมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ออกไปทางสเปนนะฮะเหมือนบางครั้งคนไทยบอกว่า Tinglish คือภาษาอังกฤษแบบไทยๆนะฮะนี้เป็นต้นชิงลิสกับภาษาอังกฤษแบบจีนๆ นะ Chinese English อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ไปอีกคำหนึ่งนะครับคือว่า guesstimate guesstimate ก็มาจากคำว่า guess รวมคำว่า estimate เข้าไป กลายเป็น guesstimate นะฮะ เป็นการคาดเดา นะครับ smog ก็มาจากคำว่า smoke บวกคำว่า fog ก็กลายเป็น smog brunch มาจากคำว่า breakfast บวกคำว่า lunch กลายเป็น brunch ก็คืออาหารเช้าบวกอาหารกลางวันนุ่น ไปทานเอาตอน หลังเที่ยงนุ่นเลยนะครับ คือสองมือรวมกันกลายเป็น brunch motel เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ medicare medicare มาจากคำว่า medical บวก care นะครับ ก็เป็น medicare นะ high tech คำนี้เจอบ่อยนะ high tech ยุค high tech high tech ก็มาจากคำว่า high บวกกับ technology ก็กลายเป็น high tech นี้เป็นต้นนะครับ วิธีต่อไปนะครับ เป็นวิธีที่ 7 ในการสร้างคำในภาษาอังกฤษเรียกว่า abbreviation หรือ ที่เรียกว่า initialisms และอีกอันหนึ่งคือ acronyms นะ abbreviations and acronyms วิธีการสร้างแบบนี้ใช้การสร้างคำใหม่โดยการใช้อักษรย่อ อักษรย่อนี้ก็คืออักษรตัวแรกของคำเดิมคำศัพท์เดิมนะครับเอามาต่อกันนะครับเมื่อเอามาต่อกันแล้วเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับก็คือเป็นประเภท abbreviation กับ acronyms ทีนี้แต่ละประเภทเป็นยังไงบ้าง ถ้าหากเราได้อักษรย่อออกมาแล้ว แล้วเราอ่านการอ่านวิธีการอ่าน นั้นอ่านเป็นทีละอักษรทีละอักษร ถ้าอย่างนี้เราเรียกคำศัพท์ตัวนั้นว่าเป็น abbreviation เช่นตัวอย่างเช่นคำว่า television ที่แปลว่าโทรทัศน์เนี่ยก็มาย่อเป็น TV แล้วก็อ่าน TV อ่านตัว T ตัวหนึ่งตัว V ตัวหนึ่ง อันนี้ก็เป็น abbreviation CD ก็เหมือนกันมาจากคำว่า compact disc compact disc C compact D disc นะครับเหลือ CD แล้วอาจเป็นอักษรตัว C กับตัว D นะครับอีกอันหนึ่ง MP3 MP3 M ก็มาจากคำว่า moving P คือ picture นะครับ expert uh, expert group layer 3 อันนี้ความหมายของ MP3 นะครับก็เหลือ MP3 เท่านั้นเองนะครับ United Nation ที่แปลว่าองค์การสหประชาชาติ ก็จะเป็น UN เฉยๆเราออกเสียงตัว U กับตัว N YMCA ก็เหมือนกันนะครับ ก็มาจากคำหลายๆคำมาจากคำหลายๆคำว่า Young Men's Christian Association ก็เป็น YMCA ส่วน acronym ต่างจาก abbreviation อย่างไร acronym เวลาย่อออกมาแล้ว จะอ่านอักษรเหล่านั้นรวมเป็นคำ คืออ่านเป็นคำ เช่นคำว่า UNESCO UNESCO นะองค์การ UNESCO ย่อมาจาก United Nations Educational Social and Cultural Organization ทั้งหมดเนี่ยย่อเป็น UNESCO เวลาอ่านต้องอ่านว่า UNESCO คำว่า NATO เหมือนกัน NATO NATO ก็ย่อมาจาก North Atlantic Treaty Organization อย่างนี้เป็นต้น อดส์นะโรคอดส์เนี่ยนะฮะ AIDS เนี่ยนะครับก็ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome นะครับ AIDS เวลาอ่านต้องอ่านว่า AIDS ไม่ใช่อ่านว่า AIDS Scuba เหมือนกันนะ Scuba ที่แปลว่าวิธีการดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำลึกเนี่ยนะฮะ Scuba ย่อมาจากอะไร ย่อมาจาก S มาจากคำว่า self C มาจากคำว่า contain U มาจากคำว่า underwater B มาจากคำว่า breathing และ A มาจากคำว่า apparatus รวมกันเป็น scuba นี่เป็นต้นเวลาอ่านต้องอ่าน scuba นะครับ อันนี้เป็น acronym ต่อไปเป็นวิธีการที่ 8 นะครับ ที่เรียกว่า back formation back formation วิธีการนี้เป็นการสร้างคำใหม่จากคำเดิมที่ดูแล้วเหมือนว่า คำนั้นจะมี affixes อยู่แล้วก็คือมี prefix หรือ suffix อยู่แล้วนะฮะแต่เราเอา affix นั้นออกไป ส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นคำใหม่ ในที่นี้เหมือนกับการย้อนวิธีการสร้างคำแบบเดิมคือแบบ derivation ซึ่งสร้างโดยการเอา affix มาเติม แต่วิธีนี้ก็เหมือนกับเราเอา affix ออกนะตัดเอา affix ออกไปนะฮะซึ่งก็จะกลายเป็นคำใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจาก now กลายมาเป็น verb นะครับดูตัวอย่างดูตัวอย่างคำนะครับเช่นคำว่า uh, to edit to edit ก็เนี้ยมาจากคำว่า editor ตัด or ไปเหลือเป็น to edit babysitter ตัดคำว่า er ออกไปเหลือแต่ to babysit donation ตัด ion ออกไปเติม e กลายเป็น to donate negation มาจากคำว่าก็จะกลายเป็นคำว่า to negate อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าวิธีนี้เรียกว่า อะไรฮะ back formation นะก็คือการสร้างคำใหม่โดยแบบเหมือนกับย้อนสอนนะฮะจากนามกลายเป็นคำกริยานะครับครับแล้วเราก็มาถึงวิธีการสร้างคำวิธีสุดท้ายแล้วนะครับที่เรียกว่า coinage นะ coinage coinage เป็นวิธีการสร้างคำใหม่ ที่ได้จากชื่อสินค้าบ้างชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่บ้างนะฮะที่เรียกว่า neo neologism นะ neologisms หรือว่า new coinages ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะมาจากวงการ 3 วงการหรือว่า 3 โดเมน ได้แก่โดเมน หรือวงการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ พวกนี้ก็ได้แก่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น คำว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อินเทอร์เน็ตอีเมลไซเบอร์ช้อปปิ้งพวกนี้นะครับก็เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออาจจะมาจากวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ก็ได้แก่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อของสินค้าต่างๆ เช่น Coca-Cola หรือ Coke Pepsi k ดักซีร็อกพวกนี้อย่างเช่นคำว่าซีร็อกเนี่ยนะฮะจริงๆมันเป็นชื่อของยี่ห้อสินค้ามันเป็นชื่อของเครื่องถ่ายเอกสาร แต่เอาไปเอามากลายมาเป็นเอามาใช้เป็นกับกริยา แม้แต่คนไทยก็มาใช้กันเหมือนกัน เช่นบอกว่าเออช่วยซีร็อกให้หน่อยสินะฮะ z e r o ในภาษาอังกฤษก็เอามาใช้จริงๆ แล้ว z e r o ก็คือ photocopy นั่นเอง คือไปถ่ายเอกสารนั่นเอง แต่เอาศัพท์ซึ่งเป็นชื่อของสินค้ามากลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปเลยนะครับ อันนี้เรียกว่า coinage และวงการที่ 3 ก็คือวงการทางด้านการเมืองนะครับ การปกครอง ตัวอย่างเช่นก็จะมีคำว่า EU เนี่ยก็เกิดขึ้นใหม่ APEC พวกนี้นะฮะ EU ก็มาจากคำว่า the, the, the European Union แล้วก็ e p i c ก็มาจากคำเต็มว่า Asian Pacific Economic Cooperation แล้วก็กลายเป็นคำหมายว่า APEC APEC APEC พวกนี้ พวกนี้เรียกว่า coinage นะครับ ครับ และนี่ก็เป็นเนื้อหาสุดท้าย สัปดาห์สุดท้ายของบทเรียนของเราแล้วนะครับ และสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง คำตอบก็คือเรื่องของ morphology หรือวิทยาหน่วยคำนะฮะ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของคำการสร้างคำในภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปของคำและสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของคำตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านการเขียนได้ด้วยนะครับ และท้ายสุดนะครับ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบท และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะรวมคำถามทั้ง 3 บทด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า good luck and goodbye ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ